อยู่ในอ่า Windows Server น่าจะมีตัวตัว Windows Security เนาะเอาเปิดขึ้นมานะ เพราะว่าตัวนี้เป็นตัว protection ที่ดี อันหนึ่งที่ที่เสนอไปเมื่อกี้นะ เอาก็มาตัวนี้เนาะอยู่ใน virus protection ตัวนี้เนาะเอามาตัวนี้ อืม protection ดูโอเคแป๊บนึงมานี่เนาะ มันจะบอกว่า control folder access ตัวนี้ เขาสามารถ manage ได้เนาะ ตัวนี้เป็นบนไรของข่อยที่ว่าซิไซไบอัพเนาะเขามาเปิดอยู่นี่เนาะ on ถ้าว่าอ่อนแล้วเนาะ มันมีอ่ะ block history protection folder เนาะเขาจะ protect ตัวนี้ เกี่ยวกับตัวนี้เนาะเขาจะ protect ตัวไหนนะตัวยังว่าค่อยสิเล่าไปตัวไหนตัวยังอยู่อยู่ทรงที่บอกค่อยสิ protect ตัวตัว folder ของของ ตัวไหฮะนะตัวยังมาค่อยสิโฟลเดอตัวนี้เนาะ คลิก็สไลด์ไป มันจะอยู่ใน protect อยู่หันแล้วนะนี่ถ้าว่าตัวนี้นะ ในเมื่ออวิพวก ไวรัส เขาเจ้าจนตีนะ จนตีแล้วมันตัวฟูเดอร์ตัวตัวที่เขา protection มันมันจะ มันจะบุหายไป มันจะบุบุถือจนตีประมาณนั้นเนาะ นี่ ตัวอื่นมันชื่อ มันชื่อกลิ่นเมิร์ดกยาเนาะ แต่ว่าตัวนี้นะ มันจะบุถือทำลายฮะนเนาะ พราะว่าถ้าว่าตัวอย่างว่าเขาใช้เป็นอ่ะไฟแชร์ลิงอ่ะตอนนี้มันก็ดีอันหนึ่งเนาะที่ว่า protection เนาะในเมื่อเขาเจะจนตีนะอืมตัวนี้ก็เป็น security อันหนึ่งระบบรักษาความปลอดภัยอันหนึ่งของใน Windows เนาะ